ช็อปสร้างใจกันและดอกไม้ ในโปรแกรม Blender เราสามารถสร้างงานที่มีลักษณะเรียนแบบธรรมชาติได้ เช่น การสร้างต้นไม้ ดอกไม้ ในบทเรียนนี้เราจะทำการทดลองสร้างดอกไม้และใจกัน โดยมีวิธีการทำดังนี้ครับ ก่อนอื่น เปิดโปรแกรม Blender แล้วก็ทำการลบวัตถุเดิมทิ้งก่อน ให้ปรับเปลี่ยนมุมมองครับให้เป็นแบบด้านบน โดยการกด 7ทำการเพิ่มเส้น ด้วยการกด Shift A ไปที่ Curve ไปที่ Bezier ก็จะมีเส้นเพิ่มขึ้นมา ให้เราหมุนเส้นตั้งขึ้นตามแนวแกนนะครับ โดยการกด R กด Y และกดลบ 90 ก็จะเป็นการหมุนขึ้นไปนะครับ 90 องศา จากนั้นให้เราเปลี่ยนมุมมองเป็นด้านขวาโดยการกดเลข 3 ก็จะลืมเปลี่ยนมุมมองเป็นออโต้นะครับโดยการกดเลข 5 ก็จะได้มุมมองที่ ตรงตามขนาดจริงนะครับ ให้เรากดแท็บครับ เข้าสู่ Edit Mode ให้ปรับเส้นตามให้ได้ออกแบบว่าจะให้ใจกันเนี่ยมีรูปทรงเป็นแบบใด หากต้องการยืด กด e หากต้องการปรับจุดให้กด v โดยให้เราทำเป็นรูปทรงของรูปตัดของแจกันครึ่งหนึ่งครับ ผมก็จะปรับนิดหน่อยนะครับ ขยับ นิดนึง ให้มีลักษณะของตัวแจกัน กด e เพื่อทำปากของแจกันให้ขยายยืดขึ้นไปสักนิดนึงนะครับ อันนี้อยู่ที่เราเลย ถ้าเส้นยาวเกินไปก็สามารถหดได้นะครับ ปรับแต่งตามใจชอบนะครับ เมื่อเราปรับจนได้รูปทรงตามที่เราต้องการแล้วนะครับ ให้เราออกมาที่ Object Mode กดแท็บนะครับแล้วก็ให้เราไปที่ Modifier Add Modifier แล้วก็ให้เลือก Screw นะครับคลิกหนึ่งครั้ง ก็จะพบว่าจะมีการหมุนของวัตถุของเรา ตอนนี้หมุนแล้วดูไม่เป็นรูปทรงเลยเพราะว่าแกนที่เราหมุนเนี่ย ผิดแกนนะครับ เราไปหมุนที่แกน z ให้เราเปลี่ยนจากแกน z เป็นแกน x ก็จะพบว่าตัวเส้นโค้งนะครับจะเกิดการหมุนรอบตัวเอง ก็กลายเป็นรูปแจกันขึ้นมา เราสามารถปรับรายละเอียดได้นะครับ ที่ค่าสเต็ปยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งมีความละเอียดมาก หากพอใจแล้วนะครับ เราก็สามารถเพิ่ม Material ได้ ตามความต้องการ ลองขยับดูก็ได้นะครับว่าสวยหรือยังพอใจหรือยังแบบนี้นะครับ แล้วก็สามารถไปใส่พื้นผิวได้ครับ ไปที่ Material New เปลี่ยนสีนะครับ เปลี่ยนได้ตามปกติ นีครับ จะเห็นว่านะครับถ้าเรากดแท็บดูที่ Edit Mode ก็จะยังเป็นเส้น Curve อยู่ นะครับ แต่ถ้าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนจากเค u ร์ฟให้เป็นเมชเนี่ย ก็สามารถทำได้นะครับ ให้มีพื้นผิว ก็ทำการกด alternate พร้อมกับ C เปลี่ยนนะครับ convert to ครับ mesh from curve แบบนี้นะครับ คลิกได้ครับ แล้วก็ลองกดแท็บดู ก็จะเห็นว่าจากเส้นเค u ร์ฟก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นเส้น mesh นะครับ ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามที่เราต้องการครับ ต่อไปก็เป็นการเพิ่มเติมลวดลายต่างๆ ตามจินตนาการ ผมก็อาจจะเพิ่ม texture ขึ้นไปนิดนึงนะครับ texture ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ ก็จะมีให้เลือกเป็นลักษณะของ marble ก็คือหินอ่อนนะครับ ก็เลือกได้ครับ เล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าออกมาสวยไหมนะครับ สีเป็นอย่างไร อาจจะปรับสีนิดนึงนะครับ สีอ่อนสีฟ้าฟ้าหน่อย แล้วก็แล้วก็กลับมาดูที่ตัวงานของเรานะครับ ผมก็จะปรับให้เป็นสี ินอ่อนสีฟ้า แบบนี้นะครับ ก็สามารถทดสอบเรนเดอร์ดูได้นะครับ ปรับไปที่ค่า mapping นะครับ จาก coordinate uv ก็เปลี่ยนเป็น object ได้ แล้วก็เลือกวัตถุที่เราต้องการนะครับลองเรนเดอร์อีกครั้ง ก็จะพบว่าแจกันของเราก็จะ มีความสวยงามขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็มานั่งปรับกล้องกัน อีกครั้งหนึ่งนะครับ ปรับมุมกล้องนะครับ ตอนนี้เราก็จะเว้นที่ไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะมีดอกไม้มาปักบนใจกันนะครับก็จะเห็นว่าเป็นรูปแจกันขึ้นมา ต่อจากใจกันครับเราก็จะทดลองสร้างดอกไม้ดูนะครับ การสร้างดอกไม้ครับ ก็จะเป็นลักษณะ คล้าย ๆกับการสร้างตัวใจกัน แต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิคในการสร้างกลีบดอกไม้สร้างเกสร ดอกไม้นะครับก็อื่นนะครับให้เราสร้างทรงกลม UV sphere ขึ้นมาให้เรา ปรับมุมมองเป็นแบบท็อปวิว ก่อน กดปุ่ม 7 แล้วเราก็เลือกนะครับ สร้างทรงกลมขึ้นมา 1 ตัว ผมขออนุญาตขยับนิด นึง นะครับ เพื่อจะได้เห็นชัด UV sphere ครับ กด Shift A Mesh UV sphere ถ้าใหญ่เกินไปก็ สเกลลงมานิดหนึ่งนะครับให้เล็กๆ หน่อย ไปที่ Edit Mode ครับ กดแท็บเลือกที่จุดศูนย์กลางของวงกลมครับจุดเดียว ให้เราไปที่ Proportional Editing จะอยู่บริเวณเมนูด้านล่างนะครับ ให้เรากด enable อยู่ตรงนี้นะครับ enable ไว้ ให้เรากด G นะครับ 1 ครั้ง ก็จะพบว่าจะมีเส้นวงกลมสีขาวล้อมรอบปรากฏอยู่นะครับ เราสามารถเลื่อนเส้นวงกลมล้อมรอบตรงนี้ได้โดยการเลื่อนตรงที่ลูกกลิ้งเมาส์กลางนะครับ ปกติเนี่ย เส้นสีขาวที่รอบอยู่วงรอบวงกลมจะอยู่ชิดกับขอบวงกลมพอดี คราวนี้นะครับเราต้องการให้ให้มีการปรับนะครับเราก็จะสกอร์นะครับก็เราก็จะหมุนลูกกลิ้งเนี่ยให้เส้นวงกลมสีขาวนี่มีขนาดโตกว่าทรงกลมนิดหนึ่งนะครับ ของความเหมาะสม แล้วก็ทดลองขยับเมาส์ดูก็จะพบว่าตัววงกลมเนี่ยก็จะสามารถยืดได้ ตามเส้นที่เราขยับนะครับ ก็แล้วแต่ว่าเราจะขยับขนาดไหน ให้ห่างสักนิดนึงนะครับก็กะขนาดสังเกตว่ามันจะยืดออกมาได้ ผมก็จะลองยืดดูนะครับ ตามแนวแกน y ก็กด y ได้ ยืดออกมา ก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะคล้าย ๆกับกลีบดอกไม้แล้วนะครับ อันนี้อยู่ที่ว่าเราชอบเลยนะฮะจะเอาขนาดไหน สมมุติเอาประมาณนี้ชอบละคลิกนะครับ ให้เราลองกด 3 ดูนะครับ เลข 3 นะครับ เพื่อปรับประโยงมุมมองด้านขวา ก็จะสังเกตว่าตัวงานของเราเนี่ย ก็จะมีลักษณะของ คล้ายๆกับกลีบดอกไม้นะครับ กดเลข 3 ดูนะครับ ชัดๆ ให้เราทำซ้ำอีกครั้งนะครับ โดยการคลิกที่จุดเดิมนี่แหละครับ แล้วกด G อีกหนึ่งครั้ง ก็จะพบว่ามีวงกลมอีกนะครับ แต่คราวนี้สมมุติถ้าเราดัดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นกลีบดอกไม้ที่ดูไม่ค่อยสวยนัก ก็ให้เราเหมือนเดิมครับ ขยับนะครับ ขยับตรงเมาส์กลางนะครับ ตรงวงล้อเมาส์กลาง ให้มีให้วงกลมเนี่ยใหญ่ครอบคลุมตัวกลีบดอกไม้ทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดัดดูจะเห็นว่าดอกไม้ก็จะมีความอ่อนช้อย มากขึ้นนะครับ อันนี้อยู่ที่เราเลยครับ ว่าจะเอาประมาณไหน ผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับ ก็ให้มีกลีบสวยนิดนึง งอนขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะครับ เมื่อพอใจแล้วก็กดคลิกซ้าย จากนั้นนะครับให้เราเพิ่มเกสรดอกไม้เข้ามาง่ายๆครับ ก็สร้างวงกลม สร้างวงกลมขึ้นมานะครับ ทุกเกสรเนี่ยเราต้องกลับไปสร้างใหม่นะครับที่ Object Mode กดแท็บก่อน Shift A แล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาสเกลนิดนึงครับ เล็ก ๆ หน่อย เกสรเนี่ยเราอาจจะปรับค่านะครับ กด S แล้วก็กด Z เพื่อย่อให้เป็นแบนนิดนึงนะครับ แล้วก็มาวาง ด้านบนแบบนี้นะครับ จากนั้นก็กลับมายังมุมมองด้านบนโดยการกดเลข7นะแล้วก็ทำการเพิ่มกลีบดอกไม้นะครับไม่ง่ายเลยก็ทำการกดซ้ำนะครับ กดชิฟนะครับกดชิฟแล้วก็กด D ก็จะเป็นการทำซ้ำนะครับ แล้วก็กด R ก็เป็นการหมุน พร้อมด้วยลบ 45 ก็คือหมุนทีละ 45 องศานะครับ ก็จะได้กลีบดอกไม้เพิ่มขึ้นมา ก็ขยับนะขยับกลีบดอกไม้ ให้สวยงาม เราอาจจะกด W เอโทษทีนะครับ อาจจะกดตัว Z นะครับ เพื่อว่าแสดงเป็น Y frame ก็จะได้เห็นชัดนิดนึงว่าตัวปลายของกลีบดอกไม้เนี่ยสัมผัสกันดีไหมนะครับ ก็ทำซ้ำครับชิป D ลบ 4 5 ไปเรื่อยๆนะครับ า นะครับลบสี่ห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ ดอกไม้ ครบกลีบ หรือเราอาจจะสร้างได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เลือกทั้งกลุ่มแล้วก็ชิป D ก็ได้นะครับ ก็ทำการหมุนครับเหมือนเดิม แต่คราวนี้ก็จะเป็น180 องศาหมุนกลับนะครับก็ขยับครับ ก็จะได้ดอกไม้ครบกลีบแบบนี้นะครับ กด Z อีกครั้งหนึ่งกลับมาดูนะครับ ก็จะเห็นว่ามีดอกไม้เนี่ยครบกลีบ นะครับครบวงเรียบร้อย เสร็จแล้วครับ ที่เหลือก็อยู่ที่เราเนี่ยจะค่อยๆนะครับ เลือกดอกไม้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ขยับปรับแต่งนะครับ เพิ่มตัว Material Texture ตามที่เราต้องการเลยครับ